ครับ สวัสดีครับ ในบทเรียนนี้อาจารย์จะแนะนำการที่เราจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ มาใช้งานกันก่อนนะสิ่งสำคัญในบทเรียนก่อนที่อาจารย์บอกไว้ว่าไฟฟ้ามีอยู่ 2 แบบนะไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมีความอันตรายน้อยส่วนมากเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับ แต่ไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะแล้วก็มีแรงดันไฟฟ้าถึง220โวลต์นะการที่เราจะตรวจวัดว่าสิ่ง ที่เราอยู่เนี่ยมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือเปล่า เราใช้อุปกรณ์ครับ อย่างง่าย ๆคือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไขควงวัดไฟนะครับ ถ้าเกิดเราเอาไขควงเนี่ยเสียบลงไปในรูของปลั๊กนะครับ อย่างเช่นปลั๊กตัวนี้นะ เราจะไม่เห็นไฟขึ้น แสดงว่าสิ่งนี้มันไม่มีไฟนะครับ ไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านนะฮะไม่มีนะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่า เต้ารับตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะเราจะดูว่ามีไฟฟ้าไหลผ่านจริงไหมนะครับ รูปั๊กจะประกอบกันด้วย 3 รู บางที่ก็มี 2 รูนะ 3 รูนี่หมายความว่าไงครับ คือไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับ อีกอันนึงก็เป็นสายดินนะครับ อีกอันนึงก็เป็นสายกลาวนะจะแบ่งออกไป3ตัวนะครับ สายไฟสายดินแล้วก็สายกลาวเดี๋ยวเราลองวัดกันนะครับ สายแรกครับเห็นไหมครับ ตรงจุดไฟเล็ก ๆนี่แหละ อันนี้คือสายไฟนะครับ มีไฟนะอันต่อไปครับ สายกราวครับ ไม่มีนะครับ อีกตัวหนึ่งไม่มีครับ แสดงว่าสายที่อันตรายช่องที่อันตรายคือช่องนี้นะ มีไฟ อย่าเอานิ้วไปแย่นะครับ คราวนี้เราจะมาต่ออุปกรณ์กันนะครับ เราจะดึงไฟจากที่นี่แหละ มาไว้ที่เต้ารับที่เราเพิ่งซื้อมา นะครับ ในบทเรียนนี้นะเราก็จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เข้าด้วยกัน วิธีการที่จะทำนะครับ 1 เราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะอันดับแรกก็คือตัวรับครับมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ อันที่2ครับสายไฟนักศึกษาใช้แบบไหนก็ได้ครับ แบบนี้ก็ได้นะ หรือจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมไว้ให้ดูนะเป็นลักษณะสายแบบนี้ก็ได้ครับ ข้างในจะประกอบไปด้วย 2 เส้นนะครับ แต่แบบนี้อาจจะทำให้นักศึกษาดูยากนะในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะทำให้ดูโดยใช้สายสี แดงและสีน้ำเงินทำให้ดูแบบชัดเจนดีกว่านะครับ เริ่มวิธีการทำเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับ เราก็ต้องใช้ไขควงของเรานะครับ ขันน็อตเอาน็อตของอุปกรณ์เต้ารับเราออกก่อน เมื่อนำออกแล้วครับ สิ่งที่เราจะเห็นข้างในนะ จะเป็นรูปแบบนี้ นี้นะครับ เราจะต้องทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากรูหนึ่งมาที่ช่องพอร์ต ของเรา นะครับ ส่วนอีกรูหนึ่งมาที่พอร์ตของเราครับ นี่คือตัวรับนะครับ อ่ะ มาดูวิธีก่อนนะครับ เราก็ใช้สายไฟครับ นักศึกษานี่นะครับ เป็นสายไฟ อาจารย์จะใช้ช่องแถบนี้นะ เป็นสีแดงแล้วกันนะครับ บอกสายไฟออกก่อนครับ สายไฟบางที่อาจจะมีความเหนียวนะครับ นักศึกษาต้องใช้แรงหน่อยนะนี่ครับ นี่คือสายไฟข้างในคือทองแดงนะ วิธีการนะครับ ปลั๊กทั่วไปมันจะคล้ายๆกันนะ แต่อันนี้ของปลั๊กของอาจารย์จะมีช่องพิเศษครับ ที่สามารถเชื่อมต่อสายผ่านช่องได้นะครับอาจารย์ก็นำสายนี้ครับวิ่งผ่านมาทางนี้ เห็นไหมครับ คราวนี้จะมีจุดน็อตอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จุดน็อตตรงนี้นะ เราจะนำทองแดงตัวนี้ครับ พันรอบของตัวน็อตตัวนี้ เป็นรูปแบบนี้นะ เราก็สามารถนำสายไฟครับ สอดเข้าในรูช่องด้านนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบธรรมดาเราต้องทำการม้วนทองแดงก่อนนะครับ แบบนี้เป็นแบบที่ออกมาแบบพิเศษไม่จำเป็นต้องม้วนนะ เวลาสอดเข้าไปก็รูปแบบนี้ครับ เมื่อสอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราก็จะต้องขันให้แน่นนะครับ ขันให้แน่นสำคัญอย่าให้หลุดนะนะครับ อันนี้อาจารย์ดึงนะนะเห็นไหมครับ ดึงอย่าให้มันหลุดครับ หลุดนี่อันตรายนะครับ อาจจะเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตได้นะครับนี่หนึ่งสายเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสายเรียบร้อยแล้ว ต่อไปสายที่สองครับ อาจารย์ใช้เป็นสายสีน้ำเงินนะเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับ เหมือนเดิมนักศึกษาทำการปอกสายออกครับปอกตัวเคลือบออกนะครับ ให้เหลือแต่เพียงแต่เนื้อทองแดงนะครับ นี่ได้เนื้อทองแดงมาแล้วเสร็จแล้วครับ ปลั๊กบางรุ่นต้องงอให้เป็นจุดโค้งนะครับ เพื่อจะสอดรับกับตัวของน็อต แต่อันนี้พิเศษของเรานะครับ ใช้สามารถใช้นำสายปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่จาทำให้ดูนะครับ เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งคือต้องแน่นครับ ดึงแล้วไม่หลุดนะครับ ดึงแล้วต้องไม่หลุดนะโอเคเห็นไหมครับไม่หลุดละเสร็จเรียบร้อยครับ ในกรณีของตัวรับนะครับ คราวนี้ก็เอาตัวของด้านหน้ามาประกบครับ ขันจุดน็อตให้เรียบร้อย นี่ครับเราได้ผลงานเรามาแล้วนะครับ คราวนี้นี่คือด้านหนึ่งนะ เราจะดูอีกด้านหนึ่งครับของสายไฟครับ ด้านหนึ่งสายไฟที่เราประกอบเอาไว้ใช่ไหมนะครับ ซึ่งตรงนี้ครับเราจะต้องนำมาใส่ในรูของเต้ารับที่มีไฟฟ้านะครับ เราไม่เอาใส่แบบตรงๆนะ เราต้องมีปลั๊กตัวคู่ครับ เพื่อทำให้มันสามารถใส่เข้าไปได้พอดีนะ ไม่เกิดการหลวมเพราะความหลวมนั้นอาจจะเกิดการช็อตกันได้ครับอ่ะเราต้องแกะออกก่อนนะนะครับ ใช้ไขควงครับ ขันน็อตออก เมื่อเปิดดูข้างในครับนักศึกษา เห็นไหมครับ มีทางรับอยู่ 2 ทางเหมือนกันเลยนะโอเค ต่อไปเราจะเอาสายไฟครับสองเส้นของเราเนี่ยซึ่งเป็นด้านแดงและก็ด้านน้ำเงินเนี่ย ติดให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับ ติดให้เรียบร้อยอ่ะดูก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับ บอกสายไฟเหมือนเดิมครับ นี่จากบอกด้านสีแดงเรียบร้อยนะครับ ต่อไปครับ ด้านสีน้ำเงินครับ ด้านสีน้ำเงินนะครับ เราจะนำสายทองแดงเนี่ยมาพันให้ได้ เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ เราไม่เอาสองอันผูกติดกันแบบนี้แล้วเสียบเข้าไปครับ ไม่ได้นะ อาจจะเกิดการช็อตกันได้ครับ อยากให้สายสองเส้นนี้ ติดกันครับ งั้นมันจะช็อตนะครับ ต่อไปนะครับ เนื่องจากว่าตัวปลั๊กตัวผู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนกับตัวรับนะครับ ตัวรับเราสามารถสอดและล็อกได้ อันนี้เป็นแบบธรรมดานะนักศึกษา อันนี้เราต้องทำการโค้งงอก่อนของสายไฟนะครับ โค้งงอสายไฟเพื่อให้สอดรับกับจุดนี้นะครับ แล้วก็ถึงจะขันไปได้นะวิธีการทำให้เกิดการโค้งงอของสายไฟหรือสายแข็งครับ ถ้าเกิดในกรณีสายแข็งนะ ก็อาจจะใช้ไขควงครับทำการโค้งแบบนี้ครับนักศึกษา นี่ครับ เราได้จุดโค้งงอมาเรียบร้อยนะครับ โค้งงอตัวที่สองนะครับ สีน้ำเงินเหมือนเดิมครับ แบบนี้ เราได้จุดโค้งงอมาเรียบร้อยครับ นะครับอ่ะเราจะนำใส่ลงไปครับก็เกี่ยวลงไปแบบนี้นะครับ เกี่ยวลงไปแบบนี้ งตรงนะครับตรงตรงนะครับ ช่วงนี้อาจจะจัดให้เหมาะสมโดยใช้ครีมนะครับ บีบเข้าไปครับ บีบเข้าไปครับ ให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็ใช้ไขควงขันเข้าไปจุดแล้วครับ ปรับแต่งให้เหมาะสมนะครับ พยายามอย่าให้เกิดการช็อตกันนะครับ บีบปรับแต่งให้เหมาะสมเนาะ อ่ะตัวต่อไปครับสีแดงครับ สีแดง เหมือนเดิมนะนักศึกษาเหมือนเดิม เกี่ยวกันลงไปให้ได้นะครับ เกี่ยวลงไปได้นี่แบบนี้นะครับไขควงขันครับ อย่าลืมนะนักศึกษาอย่าให้สายไฟหลุดเป็นเด็ดขาดครับ รัดให้แน่นนะครับ อย่าให้มันหลุดนะครับ รัดให้แน่นอย่าให้มันหลุดนะครับ อันนี้ที่อาจารย์ทำนะ ดึงไม่หลุดครับ ดึงไม่หลุด มีความแน่นเหนียวนะ ต่อไปครับ เอาฝาปิดนะครับ ฝาปิด ฝาปิดลงไป มันจะปิดลงได้พอดีนะครับ ปิดลงได้พอดี ขันนะครับ ขันน็อตนักศึกษาสามารถเลือกใช้สายอย่างเหมาะสมนะครับ เลือกใช้สายแบบสวยๆก็ได้นะ อันนี้อาจารย์ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าภายในสายเป็นยังไงนะครับ เราจะเห็นอยู่สายสองเส้นแบบนี้ใช่ไหม นะครับ อีกด้านหนึ่งครับ ก็เป็นแบบนี้ สองสายเหมือนกันเลยนะครับ เหมือนกันเลย โอเค ตอนนี้เราจะทำการทดสอบครับ ทดสอบกับไฟฟ้าบ้าน อันตรายนิดนึงนะครับ นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับอาจารย์จะทำการเชื่อมต่อปลั๊กไฟแล้วนะ นะครับ ควรมีเซฟตี้คัทหรือมีเบรกเกอร์นะครับในการทดสอบนะ นะครับ เพราะว่าบางทีนักศึกษาอาจจะต่อผิดพลาดได้ อันนี้คือไฟฟ้า 220 โวลต์ตามบ้านนะครับ นี่ เรียบร้อย เรามาดูนะครับว่าไฟฟ้าไหลเข้าผ่านในวงจรเราจริงหรือเปล่านะครับ เห็นไหมครับท่านนักศึกษาสังเกตดูเห็นไฟแดงๆตัวนี้ใช่ไหมนะครับ อีกด้านหนึ่งจะไม่มีไฟนะครับ ถ้ามี 2 ด้านแสดงว่าอาจจะเกิดความผิดปกติได้นะ นะครับ แบบนี้ เห็นไหมฮะมีไฟมาเดี๋ยวเราลองดูอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งครับว่า มันใช้งานได้จริงไหมโอเคนะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับ ตอนนี้เราจะมาทดสอบกันว่าไฟฟ้ามาจริงไหมนะครับ มาจริงไหมอาจารย์มีตัวนี้อยู่นี่ ทดสอบแบบง่ายๆนะครับ เครื่องมือของเราครับ นี่คือหัวแรงปกติถ้ามีไฟฟ้าเข้านี่ต้องมีสีมีไฟขึ้นนะครับ ลองดูนะ อาจารย์จะลองก่อนนะครับ โดยการที่ไม่เสียบปลั๊กนะไม่เสียบปลั๊กเอาปลั๊กออกก่อนนะครับนี่อาจารย์ปลั๊กออกแล้วนะนะครับ เสียบปลั๊กไฟครับ มีไฟขึ้นไหม ไม่มีนะครับ อันนี้ลองดูใหม่นะครับ ปลั๊กของเราครับ ลองเสียบปลั๊กไปดู ทดสอบนะ เห็นไหมครับ มีไฟแดงๆเข้านะครับด้านนี้ไม่มีนะ โอเคครับลองเสียบปลั๊กดูครับ มาไหมครับ ไฟฟ้ามาแล้วนะครับ นักศึกษาสามารถต่อใช้งานได้เลยครับ คราวนี้ต่อขัหลอดไฟ ต่อกับตัวชาร์จแบต ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราต้องการใช้งานไฟฟ้าบ้านได้ นี่คือการขยายเส้นทางของไฟฟ้านะครับ จากสั้นๆเนี้ยนักศึกษาสามารถต่อไปใช้ที่อื่นได้้ะนะ นี่คือเบื้องต้นเนาะ อันดับแรกๆเราเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนนะครับ เน้นย้ำความสำคัญเลยว่า การต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน มีความอันตรายนะครับ นักศึกษาต้องมั่นใจว่าสายไฟสองเส้นที่นักศึกษาต่อเนี่ยต้องมีความเขาเรียกว่า1นะครับไม่ช็อตกัน ไม่พันหากัน แล้วก็การต่อแต่ละจุดต้องมีความแน่นเหนียวนะครับ แล้วก็ไม่หลุดนะครับ นี่คือข้อปฏิบัตินะครับที่อาจารย์อยากเน้นย้ำไว้นะครับ ควรมีเซฟตี้คัพด้วยจะดีมากนะครับ เพื่อความปลอดภัย หากเราต่อผิดพลาดเซฟตี้คัพตัดแน่นอนครับขอบคุณมากครับ ในบทเรียนนี้ให้นักศึกษาลองทดสอบลองทำการทดลองดูครับสวัสดีครับ Thank you.